คือเก่าเนาะค่ะมือนี้กะยังบ้านได้ใส่ออโต้เนาะออโต้เดี๋ยวเก็บไว้ใส่เอ่อ ตอนที่มันอัปเดตก็แล้วกันเดี๋ยวร้องเบิ่งว่าหลังอัปเดตมันจะมีอย่างเนาะแต่ว่าโลมานี่เวลาอัปเดตมาแต่ละเทียนี่บอค่อยเข่าปันไดเนาะเออเดี๋ยวเขาค่อย ๆเรียนไปโอ้โหสิบสองบาทมาเดี๋ยวฮอดร้อยหาซิปเขาจะปรับไม่อีกเทียนึงเนาะค่ะอ่ะโอเคกะขึ้นคือลงๆตามภาษาโลมาเนาะค่ะ สำหรับคนเล่นเกมโลมาต้องใจเย็นๆค่อยๆ หมุนไป ค่อยๆไต่ไป เล่นเรื่อยๆแล้วค่ะโอเค10 บาทโลมาเล่นคุ้มมองไดวัดต้โลมานี่เล่นคุ้มก็คือ เวลามันแตก นี่มันแตกเรื่อย ๆ มันไม่ได้แตกก้อนใหญ่ก็จริง แต่ว่าหมุนสิบข้างโอกาสแตกแบบหาหกข้างแบบเนี้ยหลายกว่าพวกพี่จีนะคะพี่จีเอ่อจ้างที่หนูนะเคยเล่น เวลาหมุนสิบครั้งจะ แตกประมาณ 2-3 ครั้งแต่ว่าเวลาแตก คือมันได้หลายเนาะคะ่ะกะแล้วแต่ผู้ใดมักแบบไหนเนาะสวยงามมา 32 บาท แจกัน เออ โอเคลายนี้ไปเลยนะคะ บวกมา 36 บาท120ไปค่ะ โอเคโตมา สวยองุ่นค่ะ แถวหนึ่ง16 บาท โอเคค่ะ บวกมาอีก 28 บาทขาดอีกเลยเดียว มาความร้อยหาสิบเดี๋ยวปรับใหม่นะคะ เออ มาตีช่องสวยงามอีกสิบสอง โลอีกค่ะ อีกเทียนึง ฟิลิปปินส์อู้หลายม่ได้ลายมันม่ได้เนาะค่ะ แบบที่ โอเคร้อยหาสิบหกบาทเนาะค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตปรับใหม่เป็นสิบห้าบาท โอเค ค่อยๆเล่นไปค่อยๆไต่ขึ้นไปเนาะค่ะกะเล่นที่ เบื้องหลายรอบแล้วล่ะสำหรับสูตรสิบเปอร์เซ็นต์เออ ก็เอาไปปรับใส่กันได้แล้วค่ะห้าผู้ใดบ่มัก แบบโอ้เล่นสิบเปอร์เซ็นต์แบบสี่มันไม่ค่อยดีบันไดเอาไปปรับใส่ได้เนาะแต่ว่าหนูนะก็ มีหาเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เรากะสิบหาเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเดี๋ยวสิพยายามเล่นหมุนกันเรื่อยๆเนาะแต่สำหรับเวลานี่สิบหาเปอร์เซ็นต์ต้องเลือกเวลาเล่นดีๆเนาะค่ะ่ะเดี๋ยวเขาบอกเวลาเล่นตอนนี้กันตอนนี้กะ ตอนเที่ยงอะค่ะ เที่ยงครึ่งเออเที่ยงครึ่งเนาะกะ ร้องไปเลือกเวลาเล่นดูดีเนาะเวลาเขาเล่นนี้มันเป็กว่าไม่ที่เข่าตลอดนะล้างเทียเวลาที่เขาเล่นประจำบ่เข่ากับมีเนาะเออหนูน้าเล่นไม่ค่อยเข่าบันไดช่วงเก้าโมงเป็นเวลาประจำหนูน้าเลยนะเก้าโมงหลังๆมานี่ก็บ่ค่อยเข่าละค่ะเปลี่ยนเป็นเวลาอื่นเรื่อยๆเนาะค่ะสมมติว่าเขาเล่นเวลาเดิมซ้ำๆนี่จมแน่นอน เอออ่ะโอเค บวกมาอีกสิบห้าบาทนะค่ะ โอเคโลเขาอางุ่นแถวนึง สวยงาม โอ้โห แจกันบ่ได้ แจกันไลน์นี้บ่ได้เนาะค่ะกะบ่เข้าใจด้วยกันว่าเขาคือว่าไฮไลน์นี่โอ้โหมาร้อยแปดสิบห้าบาทโล เมื่อกี้เห็นเป็นโลน่าจะสองแถวด้วยซ้ำไปบิ๊กวินแตกเนาะค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท โคตรเอาสามร้อยแล้วค่ะ ไปปรับไม่เป็นสามสิบบาทกะต้องสังเกตดีๆเนาะค่ะ ถ้าเกมลงมาค่ะสมมติว่าหมุนแบบเกินหาเทียเราบ่ค่อยเขาในน้ำวาหนนนั้นในน้ำวาให้เซาเล่นเนาะค่ะว้อห้าสิบบาทลองเช็คไม่ก้อนเลนมึงก็ได้เพื่อความแน่ใจกะมีคนมาถามว่าเป็นอย่างขึ้นเลนได้เอ่อทุกครั้งทุกครั้งแท้กะบ่ได้เลนได้ทุกครั้งเนาะค่ะกะคือว่าเป็นให้ไล่กันแล้วกันที่เอามาให้เบิร์นเพราะว่ามันก็มีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติเนาะค่ะ กะต้องเลือกเวลาเลยมีเดียสูตรกะซอยได้ เวลากะซอยได้กะลองเอามาผสมมามิกกันเนาะเออโอเค480กะค่อยๆหมุนไปหอด 600 ปรับไม่นาะคะตามสูตรเลยหนูนะสิ เอาตามสูตรบางเทียกบมีรู้สูตรแน่ล่ะอ่ะจากสมมุติว่าเขาเล่นสูตร10%มีหาป8บาท จังที่ผ่านมาเนี่ยหนูนะก็ใส่ 6 บาทไปเลยเนาะกบมีลุดแน่น้อยนึงกับ่าเป็นอย่างเพราะว่า มันก็ใกล้เคียงกันอะก็ก็ถือว่าโอเคเนาะค่ะโอเค30 บาท ขึ้นขึ้นลงลงอะเออ 40 โอเคสำหรับผู้ใดที่มีสูตรอยากแนะนำเนาะค่ะแนะนำเข่าม้าได้เลย เออมา2สิบาท หากหนูนะเอาสูรผู้ใดมาเล่น มีเครดิตฟรีให้เนาะค่ะ เออหากหนูนะเอาสูรผู้ใดมาเล่นมีเครดิตฟรีให้กะทรงสูตรเขามาได้อย่ายหนูนะสิอขอคัดเลือกขอพิจารณาเบื้องก่อนนะค่ะ ว่าสูตรนี่มันมันเป็นยังไงมันมันต้องเล่นแบบใด อย่างี่เนาะ แต่สำหรับคนที่ทรงสูตรที่แบบสลับดูดูมานี่หนูนะบอสนะนับนะยังแบบ กดบาทหนึ่งหาเทียกดสิบบาทสามเทียอย่างเงี้ย อันเนี้ยหนูนะวาสนะนับอะขอเป็นแบบนั่งแบบลากตัวยาวแบบ ค่อยๆกดไปแบบสี่ดีกว่าเนาะหาผู้ใดมีกะแนะนำเข่ามาได้เลย ทุนเท่าไหร่เดินไม่จังไหนแนะนำมาเลยมาได้เลยเนาะค่ะ เออฮานูนะเอามาเล่นกะ รับไปเลย โอเค แบบก็ต้องรุ่นเนาะค่ะ สวย เออ ซีช่องมาซีร้อยบาทเป็นยังไงโอ้โหมงกุฎม้าบิ๊กวินแตกเลยเนาะค่ะซีร้อยสิบบาทปรับไม่ค่ะ 60 บาท โอเคเออของท่าว่ะหวานเห็นนี่ตีเล่น เกมเสือลุกติ๊กลุกติ๊กย่างหนาหักอะสามร้อยบาท ปรับอีกเกียหนึ่งตอนพันหาเนาะค่ะ เออ มาดากขวานสวย โอเคได้โลอยู่ค่ะมาอีกดิ ขาดอีกเที่ยเดียวอีกแล้วมักขาดเที่ยเดียวนะ เออมีสิบบาท สวยค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะ เออ 260 บาท รับผู้ใดที่ว่าได้กดเขาคุมทเ่เลแกมแล้วค่ะเดี๋ยวนูนะสิปักหมุดลิงไว้ให้ใต้คลิปเนาะกับกดอ่านเพิ่มเติม ลิงที่ว่าเอ่อขอความที่ปักหมุดเนาะค่ะกดอ่านเพิ่มเติมแล้วก็กดเข้าไปได้เลยเนาะเขามีกิจกรรมให้เล่นกันซุมือเนาะการร้องเข่ามาร่วมสนุกกันได้หากผู้ใดไม่ค่อยมีทุนไม่ค่อยมีอย่างกะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าเขามีให้เนาะค่ะโอเคหนึ่งพันละไปไป เราผู้ใดว่าให้กดติดตามกะขอฝากไว้น้ำแน่นะค่ะกับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นะค่ะ โอเคขึ้นคือลุงลุงว่ะคือลุงลุงไม่ค่อยไปใส่เออโลมาคอมโบสามอีกเทียนึงบ่เคยแตะคอมโบสี่เลยนะมันเป็นยังไงวะสวยเออ เออ โอ้โหแถวหนึ่งมาร้อยหกสิบการร้องไปเล่นใดเนาะค่ะ ตอนนี้ก็เที่ยง เออหนูน้าเริ่มเล่นตอนเที่ยงคืนอ่ะเล่นมาจะเค้านึงก็ประมาณเที่ยงเที่ยงอ่ะล่ะที่จริง หนูน้าเล่นมาก้อนอันนี้เราตอน เออเก้าโมงพวกเขามันคือพวกเขา เออ สิงโต สวยคอมโบสอง เวลาจะรุ่นคอมโบแต่ละเทียเนี่ยมักหลุดคอมโบตรงคอมโบ 2 คอมโบ3ทุกเทียเลยนะ บอสแตะคอมโบ 4 ให้เลย มาหนึ่งแล้ว 2องุ่นโอ้สภาพ สภาพ โอ้เออโอ้โหไว้เต็มช่อง 440 บาทมาว่ะ440 บาทเนาะค่ะ คันหาแล้วไปขออนุญาตปรับไมค์ก่อนเนาะคะเป็น150 ค่อยๆกดไปเนาะค่ะบ่ต้องเฝ้าเลนโลมานี่บ่ต้องเฝ้าเนาะค่ะ โอ้สามร้อยโอ้โห มีคนทักมาถามหนูนะว่า เป็นอย่างคนมาลงพี่เมียลงธรรมดาดีกว่าเนาะค่ะ เดี๋ยวพี่เมียเจอกันกับหนูนะใน เสียนพ่อมเนาะ ทุกวันพฤหัส สวย อ้าว คอมโบสอง คอมโบสามมาสวยงามองุ่น โอ้โห สิงโต เออร้อหาสิบแจกกันค่ะ สวยงามสองร้อยโอเคสามร้อยห้าสิบบาท คือคือลงลงว่าบ่ค่อยไปใส่เทียสงสัยเวลานี้บ่ค่อยโอเคปันไหนตะกี้ก็คือจังเข่าดีอยู่ บางคนก็สงสัยว่าอ้าวตะกี้ยังเล่นเขาดีอยู่เลยเวลานี้ตอนนี้คือเล่นพวกเขาแล้วหนูน่ากะสิบอกจริงๆเนาะค่ะว่า บางเทียเกมอ่ะมันลักอัปเดตแบบแบบว่าได้แจ้งเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ขึ้นอย่างอ่ะเอาคอมโบซีมาเสยเอามาคอมโบหาสวยงามอีกเทียนึงว่าโอ้โหคอมโบหกมาแล้ว เออพิจปินสิบครั้งมาเบาต่อ บางเทียเกมมันอัปเดต โดยที่ อืม เฮาบ่ฮู้เข้าใจบ่บางทีเกมมันอัปเดตโดยที่เฮาบ่ฮู้ช่นเช่นว่าสมมุติว่า อยู่ดีๆเขาเล่นยู้เนี่ยมันเด้งดับไป แล้วมันขึ้นตัวหนังสือแบบยึกจี้อ่ะบางทีช่วงจังหวะนั้นมันอาจจะอัปเดตก็ได้แล้วค่ะ เพราะฉะนั้น อีโลมาเนี่ยรักอัปเดตรู้ล้างเทียมันเล่นแล้วมันบ่เขาเออ คนที่เล่นโลมาเขาก็ที่ฮู้เนาะค่ะว่า ลงมาหรืออัปเดตดูอีกอัปเดตแบบบ่แจ้ง อัปเดตแบบบ่มีอย่างเลยนะบ่มีอย่างบอกบ่มีอย่างเลย อยากอัปก็อัปเพิ่งแ็จเราอัปบะมีอย่างนะ อัปแค่เปลี่ยนเวลาแบบเวลาแตก เวลาอย่างคือคือเขาต้องแบบ ไปหาเวลาแตกมาเองอะเออร้อยห้าสิบสร้างมัน ไปเหรียญต้อนเนาะค่ะเก้าร้อยบาทเนาะเมื่อกี้สะสมที่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเออร้อยหนึ่งสวย ครั้งสุดท้ายพอแตก โอเคหนูนะได้มา2,850 บาทเนาะค่ะกันได้มาทั้งเบอร์3,971 บาทเนาะเอามา 88 บาท โอเค เดี๋ยวจังไรหนูนะกะขอพอซ้ำนี่ก็แล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวสิถอนละเดี๋ยวจังสีโยกไปพี่จีอย่างกะว่ากันไปเนาะเดี๋ยวยังไงนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้นูนะน้ำแน่นเนาะค่ะเราก็อย่าลืมเนาะค่ะกดเข่ากุ้มเทเลแกมเออเราผู้ใดมีสูตร สูตรโลมากะสามารถส่งให้หนูนะได้สูตรใดที่หนูนะเอามาเล่น เดี๋ยวรับเครดิตฟรีจากหนูนาไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจังไรเมื่อนี้หนูนากะขอตัวลาไปก่อนนะคะ พอกันไม่คลิปหนาเนาะสำหรับเมื่อนี้ สวัสดีค่ะ